ในหัวข้อนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแทรกปฏิทินลงในเว็บไซต์ของเรานะครับ ซึ่งปฏิทิน อันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งของ Google เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งถ้าเราใช้ในส่วนของตัว Google ปฏิทินในการใส่กิจวัตรประจำวันของเรานะครับ เราก็สามารถจะดึงข้อมูลต่างๆนะครับ มาใส่ในเว็บไซต์กรณีที่เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของเราได้เลยนะครับ เพื่อที่จะให้บุคคลอื่นมาดูได้นะครับ ว่าในแต่ละ วันเรามีกิจกรรมอะไรบ้าง หรือแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนะครับ ที่เรามีกิจกรรมอะไรบ้าง ที่เราใส่ไว้ในปฏิทินนะครับ หรือในกรณีที่เป็นเว็บการเรียนการสอนนะครับ เราก็สามารถที่จะดึงตัวกิจกรรมต่างๆนะครับ ที่อยู่ในปฏิทินกรณีที่เราใช้ในส่วนของตัว Google Classroom นะครับ ซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะถูกใส่ไว้ในปฏิทินโดยอัตโนมัตินะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะดึงมาแสดงผลได้เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการดึงกิจกรรมต่างๆนะครับ ที่อยู่ในรายวิชา ซึ่งได้ใส่ไว้ในคัดรูมนะครับ ตัวปฏิทินก็จะดึงมาให้เราโดยอัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถที่จะดึงมาแสดงผลนะครับ เพื่อให้นักเรียนได้ดูนะครับ ว่าในแต่ละอาทิตย์หรือแต่ละวันเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเอามาใส่ในส่วนของตัวกิจกรรมต่างๆนะครับ เป็นลาย เทอมได้เลยนะครับอ่ะซึ่งในการแสดงผลตัวปฏิทินนะครับ เราก็สามารถที่จะกำหนดให้แสดงผลเป็นรายสัปดาห์ได้นะครับอ่านี่ก็เป็นรายสัปดาห์ หรือจะกำหนดให้แสดงเป็นรายเดือนนะครับ อันนี้ก็จะดูในเดือนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ หรือจะเลือกให้แสดงเป็นแผนงานนะครับอ่าก็จะดูในละแต่ละวันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของปฏิทินก็ถือว่าเป็นวัตถุรูปแบบหนึ่งนะครับ ก็ให้เราไปที่หน้าเว็บแล้วก็เลือกหน้าเว็บที่เราต้องการที่จะใส่ตัวปฏิทินลงไปนะครับ จากนั้นไปที่เมนูแทรก เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ เลือกปฏิทินนะครับ โปรแกรมก็จะขึ้นในส่วนของตัวเลือกปฏิทินมาให้เรานะครับ อันนี้ก็เป็นปฏิทินทั้งหมดนะครับที่ มีการเชื่อมโยงอยู่กับตัวบัญชีนี้นะครับเดี๋ยวจะ ทดลองดึงข้อมูลจากรายวิชานะครับทำการคลิกแล้วก็กดแทรกได้เลย เหมือนกันนะครับเราสามารถจะปรับแต่งตัววัตถุของเรา เดี๋ยวจะทดลองทั้ง 3 รูปแบบนะครับ ก็ให้ทำการทำสำเนา มาดูการตั้งค่าตัวแรกนะครับเดี๋ยวจะกำหนดให้แสดงเป็นลายสัปดาห์นะครับ ก็วิธีการก็คลิกที่ปฏิทินจากนั้นเลือกที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดให้แสดงชื่อเรื่องตรงนี้ได้นะครับ ถ้าไม่ต้องการให้แสดงนะครับ ตรงชื่อเรื่องตรงนี้เราก็ กดบิดไปได้ สังเกตดูนะครับ ชื่อเรื่องก็จะหายไป แสดงวันที่ตรงนี้ถ้าไม่ต้องการก็ปิดไปได้นะครับ ปุ่มนำทางถ้าไม่ต้องการก็เช่นกันนะครับ ปิดไปได้เลย ปุ่มตัวเลือกด้านขวานี้นะครับ ถ้าไม่ต้องการก็เช่นกันครับ ปิดไปได้ เสร็จแล้วอันนี้จะเลือกเป็นแบบกำหนดการแล้วกันนะครับ กดเสร็จสิ้นอ่านี่ก็จะแสดงเฉพาะรายละเอียดกำหนดการของเราขึ้นมาให้นะครับอ่าในส่วนตัวนี้ ะครับเดี๋ยวจะเลือกเป็นการแสดงผลแบบรายเดือนนะครับด้านบนตรงนี้ถ้าต้องการให้แสดงผลก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับ เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้น การแสดงผลก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะมีปุ่มให้เราสามารถที่จะเลื่อนเลื่อนได้นะครับ ในส่วนการแสดงผลรายสัปดาห์ ก็เช่นเดียวกันนะครับ คลิกก็เลื่อนเป็นรายสัปดาห์ถ้า ไม่ต้องการให้แสดงชื่อเรื่องก็ ปิดตรงนี้ได้เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับ ทดลองดูผลการทำงานนะครับ ก็กดแสดงตัวอย่าง อันนี้ก็จะเป็นมุมมองนะครับ ปฏิทินของเราในแต่ละรูปแบบ อันนี้ก็แสดงเป็นรายเดือนนะครับ อันนี้ก็แสดงเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งจะมีปุ่มให้สามารถคลิกได้ ด้านบนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันมีปุ่มไม่คลิกได้พร้อมแสดงในส่วนของชื่อปฏิทินให้เรา อันนี้ก็แล้วแต่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับ ซึ่งตัว Google Sites เนี่ยมีฟังก์ชันนี้มาให้เราเพื่อที่จะให้เราดึงข้อมูลที่อยู่ในปฏิทิน มาแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นนะครับ